เดียวกัน่สนามของการท่าเรือเรามีคักรุ่น 15 กับ 16 ปีนะครับซึ่งในอดีตนะครับ เรามีนักฟุตบอลทีมชาติอยู่มากมาย Thank you.